ไป บัตเตอร์ควายพาทุนมาที่ 843 42เพื่อน 13 เพื่อน วันนี้บัตเตอร์ไฟขอไปเริ่มต้นที่เบ็ด20 ก็คือมีความมันหน้ามันโดกสำหรับเกมนี้มากไป ไป กูเริ่มกลัวละสอง หมุนเละเงียบกิบกูเริ่มกลัวละ ไป อ้าวได้ได้ได้วายแปลงร่าง อันนี้สวย สวย มีต่อไหมมีต่อไหมมีวายมานะ มีต่ออ่าได้ได้ได้แปลงร่างไปแปลงร่างต่อไปปื๊ดคุณยี่อย่าถอย คุณยี่อย่าถอยไป โอ้ก็ เบ็ดเดิม คุณยี่อย่าถอยคุณยี่อย่าถอยวายแปลงร่าง เกมเนี้ยมันดีตรงที่วายมันเหนียวหนึบนะมันแปลงร่างเป็น 3 ตัวเพื่อน เออ ถ้าได้วายแล้วเก็บวายได้อยู่หมดทุกอันนะ สวย บอกเลย ว่าดี บอกเลยว่าดีมีวายว่ะเอาต่อเนื่องไปว่ะคูณสิบไป อย่าถอยนะคูณสิบเอาได้ เก็บต่อไปเรื่อย ๆคูณสิบห้าได้ ต่อไปครับต่อไปครับ ดอกสอ้าวสวยสิบห้ายี่สิบต้องเข้าสามสิบแล้วปะเอาวิ วิ วิ สวย วิ วิ วิ สวยยี่สิบแล้วยี่สิบหปัดโทโอ้โหสี่พันแล้วเพื่อนแป๊บเดียว ไปต่อเพื่อน อย่าหยุดเบ็ดเดิมเลย แต่จะบอกว่าไม่ค่อยยาชอบเล่นเบ็ดเดิมนักเท่าไหร่ เออไม่รู้เป็นอะไรชอบขยับเบ็ด แต่วันนี้เบ็ดยี่เขาเข้าดีเราก็ต้องอยู่กับเขาหน่อยอะต้องอยู่กับเขาหน่อย หุยสเก็ตเตอร์มาพร้อมแพรมแล้วนะ สเก็ตเตอร์มาพร้อมแพรมแล้วนะ ไม่เอาไปเบ็ดสี่สิบดีกว่า สเก็ตเตอร์มาพร้อมแพรมแล้วน่าจะหล่นว่ะเพื่อน ไป ไปเฮ้ย อ้าวได้ไปต่อหูอืมสวยพอมแพมพอมแพมสเกตเตอร์พอมแพมพอมแพมสเกตเตอร์พอมแพมอืมอะไรวะ ไป สวยวายวายแปลงร่าง แปลงร่างมาแม่งน่าแปลงร่างตอน คูณเยอะๆนั้นเพื่อนโอ้ยตอนนั้นถือว่าเด็ดเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นอะ ้าวายหล่นตรงที่คูณยี่คูณ30 คูณอะไรอย่างเงี้ย เอา้าคูณยี่ขอให้นานๆ หน่อยได้ไหม เออ ไปต่อยี่ห้าแล้วเพื่อน อึ๊บโอ้โห เก็บทีละพันกว่าสองพันนี่ เก็บหนักเลยนะเนี่ย ไปเบ็ดห้าพันเฮ้ย เบ็ดห้าสิบเพื่อน เบ็ดห้าพันน่าจะเร็วเละน่าจะรัวเละหแต่ว่าวันนี้สเกตเตอร์ไม่ลงว่ะ เป็นอีหยังเป็นอีหยังแต่วายลงบ่อยมากวันเนี้ย วายลงสวยวันเนี้ย วายลงดีมาก บอกเลย บอกเลย โอ้โหเก็บทีละพันพันพัน ตอนนี้หกพันแล้วครับ ไปเบ็ดหกสิบครับผม เบ็ดหกสิบมีหกพันเบ็ดหกสิบมีห้าพันเบ็ดห้าสิบจ้ะ ขอไปอีกสองสามทีสำหรับเบ็ดหกสิบสเกตเตอร์น่าจะลง โอ้โหทำไมไม่มา รออยู่สเกตเตอร์อ่ะบวกเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเราว่านะสำหรับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะ เราคิดว่า แต่วันนี้เขาบวกมาเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราได้แล้วนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ